โอเคค่ะ ตอนนี้กับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหนูนะคนดีคนเดิมในช่องลักปันสล็อตนะคะโอเค ตอนนี้ก็อยู่กับโลมาคือเก่าเนาะ89 บาท มาค่ะ มาเบิงว่าสิ ไปได้ไกลบันไดเมื่อนี้เดี๋ยวใส่เอ่อสิก็แล้วกันเปิดออโต้เนาะโอเค เดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่กันเลยเนาะค่ะ โอเคมี9บาทเนาะเดี๋ยวปรับไป 6 บาทก่อนอ่ะเทอร์โบออโต้สิบข้างค่ะโอเค เดี๋ยวมื่อนี้เขาตั้งใจมาฟันสิงโตกันเลย โอ้โหเชะ โอเคมาสี่บาทค่ะ เริ่มต้นเออบ่ค่อยดีเป็นไหนโอเคหกบาท โอเคอีกสี่บาทเล่นไปเรื่อยๆ เนาะค่ะ กับเกมโลมานี่ ยังไปได้อีกไกล เออค้นกะเอามาลงกลุ่มเทเลแกรมดูเนาะค่ะว่าเออมันช่วงนี้กำลังแตกโอ้โหมาแล้วแถวหนึ่งโอเค 14 บาท เออโอเคค่ะ อีกหาข้างเนาะโอเค กับบ้ฮู้ว่าช่วงเวลานี้มันส่เอ่อมันส่กระตุกบออย่างบอเนาะตอนนี้กะสี่ทุ่มยี่สิบห้าเนาะโอเค เล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับอ๋อโลมานี่แนะนำเลยเนาะว่า เวลาเล่นนี่เปิดเสียงดังๆโอ้โห เชี่ยสามสิบสี่มาว่ะเฮ้ย ดีอยู่นะ ดีอยู่ร้อยสิบสามไปค่ะกดต่อสวยโอ้โหสิบสองบาทมาโอ้โหเสียดายดาบฝัน เออไปเล่นไปเรื่อย ๆ เนาะค่ะ เกมโลมานี่ ถ้าสมมติเขาพูดจังหวะโอ้โหเชี่ยโบนัสเขาโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาค่ะ โบนัสฟันสิงโตของเขามาโอเคเดี๋ยวเริ่มกลางเลยค่ะ โอเคดาบโอ้โห โดด เอาเป็นว่าเดี๋ยวลูนะใส่สูตรปันกันแล้วกันเนาะต้องไปใส่โอเคดาบคู่โอเคสวยงามโอ้โหฟันถึงเมกาวินเขาค่ะ 120บาทโคตรเอามาบอตีคือน้ำกลางค่ะ โอ้โหโลอย่าว่ามันสิกลับมาอีกแล้วไอโลสามดอกเนี่ยโอเคต้องไปขวาเนาะค่ะโอเคดาบยุโอ้โหโดดโดดเก่งว่ะต้องไปกลางเนาะค่ะโอเคยังได้ดาบยุโอ้โหโดดสองรอบแล้วเสี่ยงว่ะโอ้โหได้โล โอเค ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทอยู่เนาะค่ะ เออไปกลางค่ะ โอเค ได้ดับ เออโอ้โหฟันถือดอกนี้ บิ๊กบิ๊กค่ะหกสิบบาทมาแล้ว โอเค ก็ไปขวา เนาะ โอเค ดับคู่โอ้โหโดนนี่อย่างวะกลางค่ะ เออดับคู่ยุโอ้โหโดนอีกแล้วใช้เออดับ เฮ้ย ีียงวะโอ้โหโอ้ได้โลอีโอเคค่ะ บวกมาทั้งเบิด234 บาท ฟันลิงโต เชี่ยโดดย่างดีเลย โดดแบบติดต่อกัน3สี่รอบเมื่อกี้อะโอ้โหเดี๋ยวปั๊มไม่ไป 30 บาทแล้วค่ะ เขาใส่สิบเปอร์์เซ็นตรอบนี้อ่ะ ไปกดต่อค่ะเฮ้ย เดี๋ยวลืมลืมลืมลืมลืมลืมออโต้ ไปกดออโต้สิบเที่ยค่ะ โอ้โห ลืมออโต้ไหนยังไง บ่ได้เลยนะ อ่าเจ็ดสิบบาทมาเออเล่นตอนซี่ทุ่มนี่กะเข่าดีขึ้นกันนะ โอเคสองแถวสุดยอดค่ะสามร้อยบาทโลสองแถว โอ้โหบิ๊กวินแตกมาว่ะสามร้อยสิบบาท โคตรเอา โอเคค่ะ โอเคหยี่สิบบาท อีกสามเทีย เล่นไปเรื่อยๆ แล้วนะคะโลมาเดี๋ยวนูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะโอเคเดี๋ยวกดต่อ เออหาสิบบาท แล้วกะสำคัญเลย อย่าลืมเขากลุ่มเทเลแกรมนะคะเดี๋ยวนูนักสิปักมุดลิงไว้ให้ใต้คลิปเนาะกะกดเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกเครดิตฟรีได้เนาะค่ะโอเค ดาวขวานซี่ช่อง เออมาเรื่อยๆเลย มาเรื่อยๆเลยเนาะค่ะ ตอนนี้หาร้อยแล้ว ดี๋ยวฮอดหกร้อยเขาสิบโอ้โหเชียร์สี่ร้อยสิบบาทกำลังที่บอกว่าฮอดหกร้อยปรับไม่ โอเคบิ๊กวินเขาสี่ร้อยสิบบาทไปค่ะเดี๋ยวเขาปรับไปเป็นหกสิบสำคัญเลย เออเนี่ย เกือบลืมอีกละออโต้สวยร้อยแปดสิบบาท อ่าอังุ่นมาอีกหกสิบโอเค มาอีกสองเอ้ยยี่สิบบาทที่อย่างวะเออสี่สิบบาทมาว้าผิดว้าถือเออ โอเคค่ะฟิสปินเขาซี่ข้างไปค่ะ เออ มา โอเค สวยงามค่ะโอ้ยอ่ะถือว่าได้หน่อยด้วยเนี่ยเอาหรือว่ายูแปดสิบบาท โอเค โอเคค่าบวกมาทั้งหมด460 บาทเนาะพันสองแล้ว อ่ะ ท่านได้ออกจากออโต้หักออกจากออโต้แล้วหอดพันหาหนูนะจังสิบปรับใหม่เนาะค่ะปรับไม่เป็นร้อยห้าสิบเลย ใส่สิบเปอร์เซ็นต์นี่มันดียังไงพอดีก็คือมันขึ้นไว้เนาะค่ะเวลามันแตกจังหวะแบบช็อตนิ่งใหญ่แบบแถวนึงโอ้เชี่ยเสียดายโลก แต่บัดพอเวลามันว่าเขานี่กะอันตรายขึ้นกันเนาะอันตรายมองไหนมาเจ๊หามันว่าเขากับมันว่าได้อะมันก็เบิดไว้อะใส่จังสิบเปอร์เซ็นต์มีคนแนะนำให้หนูนะใส่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เบื้องแล้วอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ มันหลายนะ ขนาด 10%บางเที่ยหนูนะแต่ยังเล่นบ่ได้เลย โอเคร้อยยี่สิบบาทโอ้โหได้อยู่นะ ได้อยู่นะ เรื่อย ๆ ค่ะโอเคโอเคเฮ้ย มาว่ะสี่ช่อง โอเคมาหนึ่งแถวมาแล้วร้อยหกสิบบาท โอ้โห อีกข้างนึงสิเขาฟิตปินแต่มันว่ามาให้เนาะค่ะ อ่ะเพราะเป็นยัง ดต่อไปเรื่อยๆ ค่อยๆ ไต่ขึ้นไป โอเคมาร้อยยี่สิบอ่า แจกันยี่สิบบาท โอเคร้อยแปดสิบบาทแล้วค่ะ ไป ไปต่อค่ะ เออ มาแล้วสี่ร้อยยี่สิบบาท เออ โคตรเอาว่ะ เฮ้ย มาว่ะ โอเคเดี๋ยวปั๊มไม่ค่ะร้อยห้าสิบไส้ออโต้สิบข้าง ไป คือเก่าเนาะค่ะ เขาสิไส้ออโต้ในการ เปิดไม่เพื่อที่จะหาฟันสิงโตเนาะสต่ว่าไส้ติดต่อกันถามว่ามันดีบอสำหรับหนูนะคิดว่าหากไส้ติดต่อกันอ่ะ มันเบิดไว้เนาะค่ะเพราะว่ามันต้องมีจังหวะที่มันแตกแน่เพราะแตกแน่อย่างเราจะกดเองดีกว่าเนาะโอเคโอ้โหสามร้อยห้าสิบเนี่ยเห็นบอเวลามันเวลามันลงอ่ะมันลงแบบลงไว้นะเห็นบอโอเค บวกขาดสิบอ่า มาอีกสองร้อยสวย มา ไดโลอีก โอเค ขออีกครั้งนึง โอ้โห อ่า โอเค เออ โอ้โห แถวหนึ่งเก้าร้อยบาท สวย มาอีกคอมโบสอง โอเค เอาค่ะ โอเคสองพันแล้ว เพลงนี่หนูนะ ฟังแต่ตอนเป็นเด็กน้อยได้เนี่ยโอเค อีกสองร้อยบาทเพลงอีกเก้าแฮงมงบอกอายุเลยเนาะโอเคค่ะ กดต่อ สวย เขาต้องได้ฟันสิงโตอีกละมื่อนี้ขอฟันสิงโตอีกจะเทียสองเทียกับเขาละโอเค ยังมีเวลาอยู่ สวยอีกรอยนึง เออโอ้โหมาแล้วโบนัสโบนัส เข่าแล้วค่ะ โอเคโบนัสเกมมาแล้วค่ะโบนัสฟันสิงโตของเขาจักฟันสิงโตหรือฟันกบ โดดเก่งโอเคไปกลางก่อนเลยค่ะ สูตรของนั่งปั่น สวยงาม โอ้โหฟันถึกมาเออฟันหาค่ะ โอ้โหยังมัน ไปค่ะ โอเค โอ้โหฟันถึกอีกดาบที่สองมา เออบิ๊กวินมาว่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาท โคตรเอาสามพันแล้วไป กลางค่ะโอ้โหโลก โอ้โหสามพันสี่โอเค กดต่อค่ะขวาเออดับผู้โอ้โหฟันถึกมาว่ะ โอ้โห จังหวะนี้เมกาลินเข่าสามพันบาท เฮ้ยมาว่ะหกพันแล้วหกพันแล้วหกพันแล้วไปกลางค่ะ โอ้โหโลกโอ้โหใส่ไปโอ้โหโลก โอเค 7,350 บาท 7,350 บาทแล้วค่ะ โอ้โหได้โคตรหลายเลยรอบนี้หนูน้ำเพิ่งแบบปั้นถือสิงโตแบบสามดาบติดต่อกัน มา ไปค่ะเก้าพันกดต่อได้ยูเนาะค่ะ เดี๋ยวฮอดมือหนึ่งก่อน หนูน้าสิอ่อใส่ออโต้อีกเทียนึงก็แล้วกัน น่าจะไปได้ เอ้าเชี่ย มือเราดีกว่า โอเค เดี๋ยวกดออโต้สิดครั้งเนาะค่ะ หาสิงโตอีกรอบนึงเพื่อมันเข่าเพื่อไว้โอเคไปค่ะ สวย เออ มา คอมโบสองโอ้โห จะได้ลูกเออ ไป สวยมาเขาเลยอย่างวะ เออ โอเคค่ะ มาแล้ว โอ้โหสิงโตตกผิดล็อกหักตกล็อกสองนี่จะได้ต่อคอมโบเนาะโอ้โหโบนัสมาสองอัน โอเคโอ้โหสี่ร้อยห้าสิบสวยงาม มาแบบสี่ พันหา เออ มาว่าแจกัน สวยงามมาอีกโอ้โหว่าเขาโอ้เสียดายบิ๊กวินเนาะค่ะสองพันห้าสิบบาท เออโอ้โหเสียดายเสียดายโลกอ้าเบิดละ โอเคหนูนะได้มา 1 1 5 2 5 บาท ได้หลายย้อนอย่าง ได้หลายย้อนฟันติงโตเนาะค่ะ รอบที่2นี่ฟันแบบโอ้โหแล้ย่างหลายเลย 7,000กว่าบาท อ่ะ โอเค เดี๋ยวมื้อนี้จังใดเดี๋ยวหนูนักอ่ะ ขอฝากไว้น้ำแน่นนะคะกับ ช่องรักปันสล็อต อย่าลืมกดเขากลุ่มเทเลแกรมน้ำเนาะเขามีกิจกรรม แจกเครดิตฟรีให้เล่นกันซุ้มยู่เนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวจังใดมื้อนี้หนูนักอ่ะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ